Swivel Review First Gen สวัสดีครับ วันนี้ทดสอบการใช้อุปกรณ์สำหรับการถ่ายสื่อการสอนชื่อว่า Survival นะครับ ต้องขอบคุณบริษัท EITS ที่ให้ลองเล่น อันนี้เป็นรีโมทคอนโทรลซึ่งสามารถกดเพื่อจะบันทึก แล้วก็สามารถที่จะซูมหรือแพนได้นะครับ บังคับกล้องหมุนซ้ายหมุนขวาชิ้วได้ด้วย แล้วก็ปุ่มถูกนี่ทำอะไรครับ ปุ่มถูก เป็กี่ยวสไลด์ครับ อ๋อ อ๋อฉัมีสไลด์ ถ้าใช้ ถ้าใช้คีโนตนี่สายวัดข้อมือนั่งเดินอ๋อ เวลาเดินนี่ออโต้ ออโต้ฟอลโล่เลย มันติดตามตัวนี้มาใช่ไหมครับ อ๋อการเลือกให้มันบันทึกจากกล้องหลังก็ได้เราก็จะให้มันเป็น ครับ ขึ้นขึ้นลงลงได้หมดเลยออโต้ครับ แพ้มันจะไม่แบบรู้บ่าแบบนนที่อะไรนะมันจะไม่ค่อยเออ ดีดีแล้ว เพราะไม่งั้นคนดูเวียนหัวใช่ไหมครับ อย่างนี้กำลังเพอร์เฟกเลยบางคนเลยไปมันดีเลยหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับครับ เดี๋ยวต้องถ่ายย้อนหลังไปนิดนึง นี่คือเจ้าตัวนี้ เจ้าตัวนี้นะครับแล้วก็นี่คือเจ้ารีโมท เดินไหนก็เดินตามก็หมุนตามช้าๆครับไม่ต้องกดเองก็ได้ หรือจะกดเพื่อบังคับก็ได้อ่มีไอเดียในการใช้ละสุดยอดขอบคุณมากนะครับ